โปรแกรมแอนิเมชัน3มิติ Blender 3D โปรแกรม Blender เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงาน3มิติ เป็นโปรแกรมแบบ Open Source หรือโปรแกรมแบบเปิดเผยรหัส สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด และร่วมเขียนโปรแกรมหรือส่วนเสริมเพิ่มเติมได้ และยังสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ทั้งการใช้งานส่วนตัวและการใช้งานเชิงพาณิชย์ โปรแกรมนี้มีความสามารถหลากหลาย และหนึ่งในความสามารถที่ดีของ Blender คือสามารถสร้างงานแอนิเมชันแบบ 3 มิติได้นั่นเอง ซึ่งได้มีผู้สร้างงานแอนิเมชัน3 มิติสำเร็จแล้วหลายต่อหลายเรื่อง อาทิเช่น Elephant Dream ในปี 2006 เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่สร้างแบบสมบูรณ์โดยใช้โปรแกรม Blender Close your eyes. Why? Now! ภาพยนตร์เรื่อง Big Buck Bunny ในปี 2008 ภาพยนตร์เรื่องซินเทลในปี 2010 What brings you to the land of the gatekeepers? I'm searching for someone. dangerous quest for a lone hunter. ภาพยนตร์เรื่อง Tear of Steel ในปี 2011 เป็นภาพยนตร์แบบใช้คนจริงแสดงผสมกับภาพแอนิเมชัน Why don't you just admit that you're freaked out by my robot hand? And action! และล่าสุดซีรีส์ c a m i n e n d e s ในปี 2013 ถึงปี 2016 จะเห็นได้ว่าโปรแกรมนี้สามารถนำมาผลิตเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันได้จริง และมีคุณสมบัติมีคุณภาพไม่แพ้โปรแกรมเชิงพาณิชย์อื่นๆ เลย ในปัจจุบันมีผลงานที่สร้างด้วย Blender 3D มากขึ้นเรื่อย ๆ สามารถติดตามผลงานที่สร้างจากโปรแกรมนี้ได้ที่เว็บไซต์หลัก blender.org ในหัวข้อ Blender Feature Gallery Movie